เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับบทเรียนการออกแบบสื่อ 3 มิติ โดยโปรแกรม Blender 3D ที่เพิ่งได้เรียนมาทั้ง 5 บท สนุกดีครับ อาจารย์ บางอย่างก็ยากนะครับ แต่ผมก็พอทำได้ครับ อืมมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่าครับ อืม ปัญหาคือ เราไม่ค่อยคุ้นชินกับโปรแกรมแบบนี้ครับ อาจารย์ แถมหน้าจอก็มีปุ่มต่าง ๆมากมายเหลือเกินครับ ผมก็หลงหลงงงๆกันไปบ้างเลยครับ อืม นี่เป็นเพียงความสามารถเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ โปรแกรมนี้ยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมาย เช่นทำแอนิเมชันทำการตัดต่อ หรือเราอยากจะสร้างเกมคอมพิวเตอร์ก็ยังได้นะครับ โอ้ เท่าที่ผมทำมานี้ก็ได้งานพอสมควรแล้วนะครับ อาจารย์อืมเท่านี้ก็น่าจะนำไปสร้างสื่อการสอนได้แล้วนะครับ ครับแต่อย่าลืมนะครับ ว่าการสร้างสื่อการสอนภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น สื่อที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาผู้เรียน และเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิตนะครับ เราถึงจะได้สื่อที่ดีและก็มีคุณภาพอืมเราจะต้องทำอย่างไรบ้างหรอครับ อาจารย์ อืมเราอาจจะใช้หลักการง่ายๆในการผลิตสื่อดังนี้นะครับ ข้อ 1. สื่อจะต้องตรงกับจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอน ข้อ 2. สื่อจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีประโยชน์ ข้อ 3. สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีคู่มือประกอบ ข้อ 4. มีรายละเอียดเหมาะสมสำหรับเนื้อหานั้นๆ 5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการผลิตครับ สื่อของเรานี่ประหยัดแน่นอนครับ อาจารย์พอได้มาฟรี ถึงจะได้มาฟรีนะครับ แต่เราก็ควรที่จะให้เครดิตสำหรับผู้สร้างสรรค์นะครับ โดยการใส่ที่มาหรือซอฟต์แวร์ที่เราใช้ผลิตลงไป เป็นมารยาทที่ดีครับ ผมไม่ลืมแน่นอนครับ เพราะว่า สื่อที่จะผลิตต่อๆไป จะต้องเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพแน่นอนครับ น้องๆนักเรียนในโรงเรียนก็จะได้สื่อที่สวยงามใช้ครับสำหรับขั้นต่อไปครับ หากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรมคือ www.blender.org จะมีฟอรัมสำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนผลงานและเทคนิคต่างๆ นะครับ ในไทยเราก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างภาพสามิติมากมายเลยครับ ในเพจของ Facebook ก็มีนะครับ ลองค้นหาดูครับคีย์เวิร์ด b น e n d e r 3D ครับสำหรับในบทเรียนการออกแบบสื่อสามมิติ ด้วยโปรแกรม Blender 3D ก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสมมิติเบื้องต้นไปนะครับ หากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใด ๆ สามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเราครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับ ผมกำลังรอผลงานชิ้นสุดท้ายสวยๆของเพื่อนๆอยู่นะครับ ขอบคุณทุกท่าน และพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน e C I C T สวัสดีครับ